และในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ พัฒนาไปมาก มีธุรกิจเกิดใหม่เพิ่มขึ้นนับไม่ถ้วน แต่ในยุคนี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจและลงมือทำ รวมถึงผู้บริโภค หรือลูกค้า ก็มีศักยภาพในการค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการมากขึ้น โดยใช้อินเทอร์เน็ต โดยสิ่งที่เรากำลังให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี้ จะช่วยเสริมแนวคิด ให้สินค้าและบริการได้นำไปใช้ และดึงดูดลูกค้าในโลกออนไลน์ได้ เรื่องแรกคือการสร้างแบรนด์ awareness เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพวกเขาให้ได้ และถ้าเป็นตัวเลือกแรกๆ แล้วก็จะยิ่งดีมาก การทำแบรนด์ awareness หรือการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องทำด้วย เพราะการสร้างหรือแคมเปญต่างๆทำให้ลูกค้าได้เห็นการรับรู้ ว่าแบรนด์ของคุณยังอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำภาษาย่ปพันซึ่งแนวคิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมการขาย และการทำการตลาด แต่เมื่อเราอยู่ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคย่อมไม่ตัดสินใจซื้อง่ายๆ เพราะพวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง Google เสียก่อน จึงเป็นที่มาของการสร้างเว็บไซต์ของแบรนด์เพื่อให้ง่าย และสะดวกในการค้นหาข้อมูล ปัจจุบันคำว่า SEO เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้น SEO คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหา ใช้งานได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพบทความหรือคีย์เวิร์ดต่างๆ ซึ่งจะใช้ความร่วมมือกับการค้นหา Google ที่จะนำพาผู้ใช้งานมายังเว็บไซต์ของเรา หากเว็บไซต์ของเราอยู่ในระดับต้นๆของการค้นหา ก็จะยิ่งดีต่อการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการปรับแต่งเว็บไซต์ SEO ให้ดีนั้น เช็คให้แน่ใจว่าคีย์เวิร์ดบนเว็บไซต์ของเรา เป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังอ่านกำลังค้นหาอยู่จริง ๆ ด้วยเครื่องมือวางแผนคำหลักอย่างคีย์เวิร์ด p a n e r t o o l ของ Google ในเมนู AdWords หากในเว็บไซต์ไม่มีเนื้อหาหรือ คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปได้สูงที่คนจะออกจากเว็บไซต์ทันที ส่งผลให้อัตราการออกใน Google a n a l y s i s สูงขึ้น และการตอบสนองผู้อ่านจะน้อยลงไป 3. เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆบนสมาร์ทโฟน จากผลสำรวจได้ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมากกว่า 1.5 พันล้านคนและใน 60%จะเข้าเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งหนึ่งใน 5 ของเว็บไซต์เป็นเว็บอีคอมเมิร์ซนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์หรือบล็อกที่คุณมี จะต้องใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ด้วย องค์ประกอบสำคัญคือ ต้องดูง่าย ใช้งานสะดวกและโหลดเร็ว และสุดท้ายข้อที่ 4 การเริ่มโซเชียลมีเดียเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ สถานที่ที่สามารถสร้างการรับรู้และการ PR เป็นอย่างดี เพราะด้วยความสามารถในการกดไลค์ แสดงความคิดเห็น การกดแชร์ล้วนส่งผลดีแท้ทั้งสิ้นสามารถสร้าง Facebook Fanpage ซึ่งการทำการขายบนโซเชียลมีเดียสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการเขียนคอนเทนต์ให้กับสินค้าและบริการ เพราะเราปฏิเสธการเขียนเนื้อหา PR หรือการเขียนบล็อกไม่ได้เลย เพราะการเขียนบทความ PR ต่าง ๆ มีคุณค่ากับธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็มีคำแนะนำเล็กน้อยนะครับ จะได้นำไปปรับใช้กันนะครับ การเขียนบล็อก หรือโพสต์บทความที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับสูงในหน้าการค้นหา สิ่งสำคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์ก็คือ ต้องสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพราะถ้าหากเขาไม่ต้องการสิ่งที่เขียน เขาก็จะผ่านคอนเทนต์ของเราไป ซึ่งสิ่งนี้เริ่มจากการที่เราต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายก่อนว่า เขาต้องการอะไร ให้สมมติว่าเรา คือหนึ่ง ในบรรดากลุ่มเป้าหมาย และถามตัวเองดูสิว่า ถ้าเป็นตัวเรา เราอยากได้อะไร ซึ่งคำตอบย่อมมีหลากหลาย ทั้งไอเดีย ทั้งแรงบันดาลใจ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ รองจับประเด็น และเขียนออกมาทีเรื่อง เราก็สามารถสังเกตจากจำนวนไลค์หรือแชร์ และดูว่าประเด็นไหนคนไหนมากที่สุดและเจาะลึกประเด็นนั้นอีกที เพื่อให้คอนเทนต์เป็นส่วนเสริมสร้างช่องทางตลาดการตลาดออนไลน์ เทคนิคง่ายๆอีกหนึ่งก็คือ เมื่อลูกค้าเข้ามายัางเว็บไซต์ ลองใช้วิธีง่ายๆ อย่างการมอบส่วนลดสมัครสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลทั้งชื่อเพศอายุและอีเมล คาดว่าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ ต้องพิจารณาให้ดีก่อนลงทุนในตลาดออนไลน์ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆ นะครับกลยุทธ์แบบไหนที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้แบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์